แนะนำบทเรียนบทที่ 2 การรู้สารสนเทศ การรู้สารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาทุกระดับ ช่วยให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนด้วยตนเองมากขึ้น การรู้สารสนเทศจึงหมายถึง ความสามารถที่บุคคลตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศ และมีความสามารถในการค้นหา ประเมินคุณค่าและการใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการสารสนเทศในสิ่งแวดล้อมที่มีสารสนเทศมากมายและหลากหลายได้ โดยบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของการรู้สารสนเทศ ความสำคัญของการรู้สารสนเทศ คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ กระบวนการของการรู้สารสนเทศ ะการรู้สารสนเทศ ผู้รู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานการรู้สารสนเทศ และ การรู้สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ โดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอ และสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสม มีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และบางสัปดาห์ของการเรียน ก็จะมีการบ้าน ผู้เรียนต้องเรียนรู้และทำกิจกรรมให้ครบถ้วน ขอให้มีความสุขกับบทเรียนครับ